พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการแข่งขันแคนแซดไทยแลนด์ 2018 แคสเซ็ตเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้หลักการทำงานของดาวเทียม ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารต่างๆ ไว้ภายในกระป๋องครับ หลายประเทศส่งเสริมให้มีการแข่งขันสร้างแคสเซ็ตในระดับเยาวชนมานานกว่า 10 ปี และตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เริ่มจัดแข่งขันการสร้างแคสเซ็ตดือยแล้วนะครับอพวชร่วมกับ สวทชจิสดาและหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการโครงการการแข่งขันแคสเซ็ตไทยแลนด์2018สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้ ู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมในระดับพื้นฐาน เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จจากการแข่งขันแคสเซตไทยแลนด์ 2017 ซึ่งเยาวชนทีมชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม รอดแคนเซตณประเทศรัสเซีย สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม การสร้างแคนเซตเป็นเวลา 3 วัน 2 คืนณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันแคนเซตในระดับนานาชาติต่อไป สามารถดูรายละ ละเอียดได้ที่ w w w n s t d a o r t h c a n c e r ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดย อพวช สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000